พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน อุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์ รู้เร็ว ซ่อมไว แก้ไขได้ตรงจุด มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นในระบบต่างๆ เช่น ระบบทำน้ำเย็น หรือระบบสูบน้ำของโรงงาน หากมอเตอร์หยุดการทำงาน อาจทำให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ามากได้ครับ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษามอเตอร์อยู่เป็นประจำ ซึ่งปัจจุบันนี้เราสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ ได้อย่างชาญฉลาด ด้วยอุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์ครับ นักวิจัย สวทช พัฒนา อุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์สำหรับตรวจวัด และบันทึกการทำงานของมอเตอร์อย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบ IoT ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดการสั่นสะเทือนอุณหภูมิ และความถี่เสียงของมอเตอร์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนความผิดปกติแบบทันท่วงที ผ่านแอปพลิเคชัน Line อุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์นี้สามารถติดตั้งได้ง่ายที่มอเตอร์ของเครื่องจักรต่างๆ เพื่อช่วยตรวจสอบความผิดปกติของมอเตอร์ ลดการเสียหายแบบกระทันหัน และช่วยในการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา สามารถช่วยลดเวลาและต้นทุนในการบำรุงรักษาได้ 20-25%วิจัยและพัฒนา โดย n e ็กเทคสวทช